สวัสดีครับสำหรับตอนที่ 40 นะครับจะกล่าวถึงการหาพื้นที่นะครับ ระหว่างเส้นโค้งนะครับ วัตถุประสงค์ของตอนที่ 40 นะครับ ก็คือเพื่อที่จะศึกษานะครับ ขั้นตอนวิธีการหาพื้นที่ของบริเวณปิดนะครับ บนระนาบนั่นเอง อันดับแรกเรามาทบทวนก่อนเลยนะครับ จะในหัวข้อที่แล้วนะครับ ถ้าเกิดเรามีว่าฟังก์ชัน y เท่ากับ fx ของเรานะครับมากกว่าเท่ากับ 0 นะครับสำหรับ x ใดๆ นะครับที่อยู่ในช่วงปิด ab นะครับความหมายทางเลขาคณิตก็คือว่าถ้าเกิดเรานำกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx นะครับไปวาดบนระนาบ xy เราจะได้ว่าเส้นโค้งของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx นะครับจะรออยู่เหนือแกน x นะครับและเราได้ว่านะครับจากนิยามของปริพันธ์แบบจำกัดเขตนะครับของ fx dx จาก a ถึง b นะครับ ค่าของปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน f นะครับจาก a ถึง b ก็คือ พื้นที่นะครับที่อยู่ใต้กราฟนะครับแล้วก็อยู่เหนือแกน x บนช่วงปิด ab ใดๆนั่นเอง นั่นก็คือพื้นที่ที่ถูกแรงเงานะครับตามรูป ทีนี้ ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงปัญหาของการหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นโค้ง2 เส้นนะครับนั่นก็คือสมมุติให้เรามีฟังก์ชัน 2 ฟังก์ชันนะครับก็คือ f และก็ g นะครับเป็นฟังก์ชันซึ่งต่อเนื่องนะครับ แล้วก็มีสมบัติว่า f(x) มากกว่าหรือเท่ากับ g(x) นะครับสำหรับ x ใดๆ ที่อยู่ในช่วงปิด ab นะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเราให้ r เป็นบริเวณนะครับที่อยู่ระหว่างโค้ง f กับโค้ง g นะครับเหนือช่วงปิด ab ดังรูปต่อไปนี้นะครับ จากการที่เราสมมุติให้ f นะครับมีค่ามากกว่าเท่ากับ gx นะครับสำหรับทุก ๆ x ที่อยู่ระหว่าง a กับ b นะครับเราจะได้ว่าเส้นโค้งของฟังก์ชัน f นะครับจะอยู่เหนือนะครับเส้นโค้งของฟังก์ชัน g นั่นเองนะครับและ r ก็คือบริเวณที่อยู่ระหว่าง f กับ g นะครับเหนือช่วงปิด AB ทีนี้เราจะมีนะครับไอเดียยังไงในการหาพื้นที่ของบริเวณ R นะครับโดยอาศัยความรู้ของปริพันธ์จำกัดเขตนะครับ เราจะได้ว่าจากรูปนะครับพื้นที่ของบริเวณ R ก็คือพื้นที่ที่อยู่ใต้กราฟของฟังก์ชัน f ใช่ไหมครับลบออกด้วยพื้นที่ที่อยู่ใต้กราฟของฟังก์ชัน g นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับตามนิยามนะครับของปริพันธ์จำกัดเขตก็คืออินทิเกรต f(x) dx จาก a ถึง b ลบออกด้วยอินทิเกรตของ g(x) นะครับ dx จาก a ถึง b นั่นเอง ซึ่งจากสมบัติของปริพันธ์จำกัดเขตนะครับ เนื่องจากปริพันธ์จำกัดเขตสามารถกระจายเข้าไปในผลลบได้นะครับแน่นอนบทกลับของมันก็คือเราสามารถคล้ายๆกับดึงตัวร่วมนะครับ เขียนรวบก้อนนี้ก็จะได้เป็นอินทิเกรตนะครับของ f(x) ลบ g(x) dx จาก a ถึง b นั่นเองนะครับ เพราะนั้นไอเดียก็คือสังเกตนะครับในสูตรตัวนี้ก็คือ f(x) ตรงนี้คือแทนเส้นด้านบนที่ปิดล้อมบริเวณ R นะครับส่วน gx ก็คือเส้นด้านล่างนะครับ ที่ปิดล้อมบริเวณ R เพราะนั้นสูตรถ้าเกิดเราจะอ่านท่องง่ายๆ ก็คืออินทิเกรตเส้นบนลบเส้นล่างนั่นเองนะครับ จาก A ถึง B ทีนี้เรามาพูดถึงกรณีใดๆนะครับ สมมุติว่าจากเงื่อนไขที่เขากำหนดให้เนี่ยนะครับ ถ้า f(x) มากกว่าหรือเท่ากับ g(x) นะครับ นั่นก็คือเราทราบแค่ว่าเส้นโค้ง f นะครับรออยู่เหนือเส้นโค้ง g นะครับเสร็จแล้วจาก กรณีที่มาเราพิจารณาไปเมื่อกี้นะครับ เนื่องจากเราพิจารณาในกรณีที่ทั้ง f และ g เป็นฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันบวกนะครับเหนือช่วงปิด a b ใด ๆ ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูกรณีใดๆ กรณีแรกก็คือถ้า f เป็นฟังก์ชันบวก นั่นก็คือกราฟของฟังก์ชัน f เนี่ยลอยอยู่ในแกน x แต่ถ้าเกิดกราฟของฟังก์ชัน g ลอยอยู่ต่ำกว่าแกน x ก็คือ gx น้อยกว่าเท่ากับ 0 นะครับสำหรับ x ใด ๆ ที่อยู่ระหว่าง a กับ b เรามาลองดูสิครับว่าพื้นที่บริเวณ R ยังใช้สูตรตัวเดิมอยู่หรือเปล่า นะครับ สังเกตดูว่าจากรูปนะครับ เราจะได้ว่าพื้นที่บริเวณ R ตรงนี้ก็คือจะประกอบด้วยพื้นที่นะครับที่อยู่ใต้กราฟของฟังก์ชัน f นะครับ แล้วก็อยู่เหนือแกน x ใช่ไหมครับ รวมกับพื้นที่ที่อยู่ใต้อยู่เหนือกราฟนะครับอยู่เหนือกราฟของฟังก์ชัน g แล้วก็อยู่ใต้แกน x นะครับเพราะนั้นจากนิยามนะครับหรือความหมายทางเรขาคณิตของปริพันธ์จำกัดเขต พื้นที่ด้านบนที่อยู่เหนือแกน x นะครับตัวนี้ก็คืออินทิเกรต f(x) dx จาก a ถึง b นั่นเอง แต่ทีนี้สำหรับพื้นที่ส่วนข้างล่างนะครับพื้นที่ที่อยู่เหนือกราฟ gx แต่อยู่ใต้แกน x นะครับความหมายทางเลขาคณิตของปริพันธ์จำกัดเขตก็คือมันคือลบนะครับอินทิเกรตของ gx dx จาก a ถึง b นั่นเอง ซึ่งทั้งสองเทอมนะครับพอเอามารวมกันแล้ว มันก็จะได้สูตรเดิมนะครับ ก็คืออินทิเกรตนะครับ fx ลบ gx dx จาก a ถึง b นั่นเองนะครับสังเกตนะครับยังเหมือนเดิมนะครับ fx คือเส้นบนนะครับ gx คือเส้นด้านล่างนั่นเอง เราลองมาดูอีกกรณีนึงนะครับ กรณีที่ทั้ง2ฟังก์ชันนะครับ ทั้ง f และ g เป็นฟังก์ชันที่ติดลบนะครับ บนช่วงปิด ab นั่นก็คือทั้ง 2 เส้นนะครับ เส้น f และเส้น g เป็นเส้นโค้งที่อยู่ใต้แกน x นะครับ ทีนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่าจากนิยามของปริพันธ์จำกัดเขตนะครับ พื้นที่บริเวณ r ที่เราต้องการก็คือพื้นที่นะครับ ที่อยู่เหนือนะครับ ฟังก์ชัน g ใช่ไหมครับ แต่อยู่ใต้แกน x นะครับ ก็คือพื้นที่ทั้งหมดนี้เลยนะครับ ลบออกด้วยพื้นที่ที่อยู่เหนือฟังก์ชัน f ใช่ไหมครับ แล้วก็อยู่ใต้แกน x เพราะนั้นมันอันดับแรกมาดูนะครับ พื้นที่ที่อยู่เหนือฟังก์ชัน g แต่อยู่ใต้แกน x นั่นคือ ลบอินทิเกรต gx dx จาก a ถึง b นะครับ เสร็จแล้วเราลบออกด้วยนะครับ พื้นที่ที่อยู่เหนือฟังก์ชัน f นะครับ อยู่ใต้แกน x นั่นก็คือบริเวณตรงนี้ก็คือ ลบอินทิเกรตของ fx dx จาก a ถึง b นั่นเองนะครับ เสร็จแล้วเราจะสังเกตเห็นว่า ลบจะกับลบกลายเป็นบวกนะครับ เพราะนั้นจริงๆ แล้วมันก็คืออินทิเกรต fx ลบ gx dx จาก a ถึง b ซึ่งก็คือสูตรตัวเดิมนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือว่า สำหรับฟังก์ชัน f กับ g นะครับ เราแคร์แค่ว่าเราสนใจแค่ว่าเส้นด้านเส้น f หรือเส้น g อยู่ด้านบนนะครับ หรือเส้นแล้วก็เส้นใดอยู่ด้านล่างนะครับ ในสูตรของมันก็คืออินทิเกรต เส้นบนลบเส้นล่างนะครับ dx จาก a ถึง b นั่นเอง ลองมาดูตัวอย่างแรกนะครับ ตัวอย่างแรกของการหาพื้นที่ ที่อยู่ระหว่างโค้ง โจทย์บอกว่าจงหาบริเวณจงหาพื้นที่นะครับของบริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นตรงนะครับ x บวก y เท่ากับ2นะครับ แล้วก็เส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2ซึ่งก็คือพาราโบลา นะครับ ตั้งแต่ x เท่ากับ 1 จนถึง x เท่ากับ2นะครับ อันดับแรกเลยนะครับเวลาเราเห็นโจทย์สิ่งที่เราควรจะทำก็คือ ควรจะวาดเส้นโค้งทุกเส้นนะครับทุกสมการที่ปรากฏในตัวโจทย์นะครับแล้วพิจารณาให้ดูให้เห็นชัดให้เห็นให้ได้ว่าบริเวณ r ที่เขาต้องการจะหาพื้นที่เนี่ยคืออยู่ตรงไหน จากโจทย์นะครับเราจะได้ว่าเส้นตรง x บวก y เท่ากับ2นะครับก็คือเส้นตรงที่มีจุดตัดแกน x แล้วก็แกน y อยู่ที่ 2 นะครับส่วน y เท่ากับ x กำลัง2ก็คือพาราโบลาที่มีจุดย่ออยู่ที่จุด origin นะครับ แล้วก็เป็นพาราโบลาหงายนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ว่านะครับนี่คือรูปหน้าตานะครับ เสร็จแล้วสิ่งที่คุณจะหาก็คือว่าพาราโบลาตัวนี้ตัดกับเส้นตรงที่จุดไหน ปรากฏว่าแกนสมการนะครับเราจะได้จุดตัดว่าคือจุด1 1 นะครับ ดังนั้นเราจะได้ว่าบริเวณ R ที่เราต้องการจะหาพื้นที่นะครับ ก็คือบริเวณที่แรงเงา นั่นเองนะครับ ก็คือด้านบนนะครับสังเกตดูนะครับด้านบนถูกปิดด้วยเส้นโค้งของพาราโบลา นะครับแล้วก็ด้านล่างถูกปิดด้วยเส้นตรงนั่นเองนะครับ x ตั้งแต่ 1 จนถึง 2 นะครับดังนั้นนะครับจากสูตรเมื่อกี้นะครับ เราจะได้ว่าพื้นที่ที่เราต้องการก็คือเส้นด้านบนนะครับก็คือ y เท่ากับ x กำลังสองใช่ไหมครับลบออกด้วยเส้นด้านล่าง นะครับ เส้นด้านล่างจากของเดิมมีสมการว่า x บวก y เท่ากับ 2 เพราะนั้น y ก็คือ 2 ลบ x นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามันก็คืออินทิเกรต x กำลังสองลบนะครับอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับ2ลบ x dx จาก 1 ถึง 2 นะครับเสร็จแล้วเราก็อินทิเกรตนะครับธรรมดาเลยอินทิเกรต x กำลังสองได้ x กำลังสามส่วน3นะครับ อินทิเกรตลบ2นะครับก็ได้ลบ 2x อินทิเกรตลบ x นะครับแต่ทีนี้ลบเจอกับลบตรงนี้ก็กลายเป็นบวกนะครับเพราะนั้นก็จะเหลืออินทิเกรต x dx ซึ่งก็คือ x กำลัง2ส่วน2นะครับเราก็คำนวณทำการคำนวณค่านะครับก็คือแทน x ด้วย2นะครับแล้วก็ลบออกด้วยการแทน x ด้วย1นะครับปรากฏว่าค่าคำตอบที่ได้นะครับ เท่ากับนะครับ 11 ส่วน 6 ตารางหน่วยนะครับ ข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือว่า เนื่องจากโจทย์ข้อนี้เราต้องการหาพื้นที่นะครับ เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายนะครับ ไม่มีทางที่จะติดลบนะครับ เพราะนั้นถ้าเกิดคำตอบของเราติดลบนะครับ ให้กลับไปดูนะครับว่าเราได้ทำอะไรผิดไปนะครับ เราถือ เราสามารถเอาจุดนี้นะครับ เป็นจุดที่เช็คนะครับคำตอบว่าเราทำถูกหรือผิดได้นะครับ ถัดมาลองดูตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นโค้งนะครับโจทย์ข้อนี้ข้อที่ 2 บอกว่า จงหาพื้นที่นะครับของบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ root x นะครับซึ่งเส้นโค้ง y เท่ากับ root x เนี่ยนะครับ ก็คือ จริงๆ แล้วมันก็คือพาราโบลาใช่ไหมครับ เราทำการกำจัดสแควร์รูทโดยการยกกำลังสองทั้งสองข้าง เราก็จะได้สมการว่า x เท่ากับ y กำลังสองใช่ไหมครับ ภายใต้เงื่อนไขว่า y ของเราจะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์นั่นก็คือเราจะได้กราฟเป็นรูปพาราโบลาที่มีจุดย่ออยู่ที่จุด0ูนย์นะครับ แล้วเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของพาราโบลาที่เปิดขวานั่นเองนะครับ เสร็จแล้วก็จะมีเส้นตรง y เท่ากับลบ x นะครับ อันนี้ก็คือเส้นตรงที่ผ่านจุดออริจินนะครับ มีสโลปเท่ากับลบหเนาะ เสร็จแล้วเส้นสุดท้ายก็คือ y เท่ากับ x ลบ 2 อันนี้ก็คือเส้นตรงนะครับที่มีจุดตัดแกน x เป็น 2 ใช่ไหมครับวิธีการหาจุดตัดแกน x ให้ y เป็น 0 แล้วก็แก้สมการหาค่า x นะครับได้ x เท่ากับ 2 แล้วก็ตัดแกน y ที่ลบ2นะครับดังนั้นเอาข้อมูลนะครับของสมการทั้ง 3 เส้นนี้นะครับมาวาดรูป เราก็จะได้รูปดังต่อไปนี้ครับ นี่คือรูปดังต่อไปนี้นะครับดังนั้นบริเวณ R ถูกปิดล้อมด้วยโค้งทั้ง 3 เส้น นะครับ เพราะนั้นเราก็จะต้องหาจุดตัดนะครับ ปรากฏว่าจุดตัดจุดแรกที่เราหา ก็คือระหว่างเส้นตรง y เท่ากับลบ x นะครับ แล้วก็ y เท่ากับ x ลบ 2 เราก็จะได้จุดตัดคือจุด 1 ลบ1นะครับ ส่วนเส้นตรง y เท่ากับ x ลบ 2 กับเส้นพาราโบลา นะครับ y เท่ากับ root x ได้จุดตัดเป็นจุด 42 นะครับ เราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณที่เราต้องการจะหาพื้นที่เนี่ยนะครับ แน่นอนในสูตรก็คือเราจะต้องใช้ เส้นบนลบเส้นล่างใช่ไหมครับ ปรากฏว่าเส้นด้านบนนะครับที่ปิดล้อมบริเวณ R นะครับก็คือมีอยู่เส้นเดียวนะครับก็คือเส้นของกราฟพาราโบลา y เท่ากับรูท x นั่นเองนะครับแต่เส้นด้านล่างที่ปิดล้อมบริเวณ R นะครับประกอบด้วย 2 ส่วนนะครับ ส่วนหนึ่งก็คือตั้งแต่0จนสำหรับค่า x นะครับ ตั้งแต่0จนถึง1เนี่ยถูกปิดด้วยเส้นตรง y เท่ากับลบ x นะครับส่วนตั้งแต่ 1 นะครับ ไปจนถึง 4 ใช่ไหมครับ ไปจนถึง 4 ถูกปิดล้อมด้วยเส้นตรง y เท่ากับ x ลบ 2 ดังนั้นวิธีการคำนวณค่าบริเวณ r นะครับ พื้นที่ของบริเวณ r ตรงนี้ เราจะต้องแบ่งบริเวณ r ออกเป็น 2 ส่วนนะครับ แล้วก็ใช้สูตรที่เราเพิ่งจะศึกษามานะครับ กับแต่ละส่วนนะครับ โดยที่นะครับพื้นที่รวมนะครับก็คือพื้นที่ของ R1 นะครับซึ่งก็คือพื้นที่ที่มีเส้นบนเป็นเส้น y เท่ากับ root x นะครับแล้วก็เส้นด้านล่างคือเส้นตรง y เท่ากับลบ x นะครับอันนี้สำหรับ x ที่อยู่ระหว่าง 0 กับ 1 นะครับแล้วก็พื้นที่ของบริเวณ R2 ก็คือ พื้นที่ที่มีเส้นด้านบนเป็นพาราโบลาตัวเดิมนะครับ y เท่ากับ root x แล้วก็เส้นด้านล่างถูกเปลี่ยนไปเป็นเส้นตรง y เท่ากับ x ลบ2นะครับอันนี้สำหรับค่า x ตั้งแต่ 1 ถึง 4 นะครับ โจทย์ข้อนี้ก็คือทริคก็คือการแบ่งอินทิเกรตนะครับออกเป็น 2 ช่วง เสร็จแล้วเราก็เอานะครับข้อมูลที่เราได้ใส่ลงไปในสูตรนะครับเส้นบนลบเส้นล่าง ตัวแรกก็จะกลายเป็นอินทิเกรตนะครับ root x ลบลบ x นะครับ dx จาก 0 ถึง 1 แล้วก็ก้อนที่2นะครับบริเวณ พื้นที่ของบริเวณ R2 นะครับ ก็คืออินทิเกรตรูท x นะครับ เส้นบนยังเหมือนเดิม ลบด้วยนะครับ วงเล็บนะครับ x ลบ 2 dx จาก 1 ถึง 4 นะครับ เสร็จแล้วเราก็ทำการคำนวณค่านะครับิมพลิฟายนิดหน่อยนะครับ ลบเจอกับลบกลายเป็นบวกนะครับ แล้วก็เอาลบ1ตรงนี้กระจายเข้าไปในแต่ละเทอมในวงเล็บนะครับ ก็จะได้เป็นลบ x บวก 2 เสร็จแล้วทำการอินทิเกรตนะครับ ตัวแรกก็จะได้เป็นอินทิเกรตรูท x ก็คือ x กำลังลบกำลังเศษ1ส่วน2นะครับ ได้ 2x กำลังเศษ 3 ส่วน 2 หารด้วย 3 บวกด้วยอินทิเกรต x dx ก็ได้ x กำลัง 2 ส่วน2นะครับคำนวณค่าจาก 0 ถึง 1 นะครับ ส่วนก้อนที่ 2 นะครับ อินทิเกรตรูท x เหมือนกันนะครับ ได้2 x กำลัง 3 ส่วน2นะครับ หารด้วย 3 ลบอินทิเกรต x dx ได้ x กำลัง 2 ส่วน2นะครับ บวกกับอินทิเกรต 2 dx ก็คือได้บวก 2x นะครับ จาก 1 ถึง 4 เสร็จแล้วเราก็ทำการคำนวณค่านะครับ แทนค่าขอบเขตบน ลบขอบเขตล่างนะครับขอบเขตล่างเนื่องจากเป็นศูนย์หมดก็เลยได้ศูนย์นะครับสำหรับเทอมแรก ส่วนก้อนที่ 2 ก็คือขอบเขตบนก็คือเลข4นะครับขอบเขตล่างก็คือเลข 1 คำนวณค่าเสร็จสับเรียบร้อยได้คำตอบออกมานะครับสังเกตนะครับอีกหนึ่งครั้งคำตอบตัวนี้จะติดลบไม่ได้นะครับ เนื่องจากว่าสิ่งที่เรากำลังหาเป็นพื้นที่นะครับคำตอบต้องเป็นบวกนะครับซึ่งคำตอบข้อนี้ก็คือได้ 31ส่วน3ตารางหน่วยนั่นเองครับ บทสรุปของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือเราได้ศึกษานะครับขั้นตอนวิธีการหาพื้นที่ของบริเวณปิดบลนาบนั่นเอง Thank you.